Apple ได้อัปเดตคู่มือการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในตอนที่ iPhone, iPad หรือ iPod Touch ของเราตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลไปใช้ค่ะ และคลิปนี้นะคะ นุนิกจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆ ว่ามีอะไรบ้าง มี 3 เช็คลิสต์ใหญ่ๆนะคะ ที่เราต้องรู้นะคะ เช็คลิสต์ข้อแรกจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงมือถือของเราหรืออุปกรณ์ของเราเช็คลิสต์ข้อที่ 2 จะเป็นเรื่องการแชร์ข้อมูลและเช็คลิสต์สุดท้ายจะเป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งค่ะ ็คลิสต์แรกนะคะ จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ของเรา นั่นเอง เพื่อให้เราตรวจดูว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ของเราได้บ้าง ให้เราตรวจดูอุปกรณ์ของเรานะคะ ว่าเราได้ใช้ Apple ID ของเราลงชื่อเข้าใช้ไปในอุปกรณ์ไหนบ้าง อุปกรณ์ ไหนที่ไม่ใช่ของเรา หรือเราไม่ใช้แล้วนะคะ ก็ให้ลงชื่อออกจากอุปกรณ์นั้นๆค่ะ อันถัดมานะคะก็ให้เราเข้าไปเช็ค Face ID Touch ID หรือรหัสผ่านของเรานะคะ ว่าเป็นของเราไหมเราได้ตั้งไว้ไหม ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้นะคะ ก็ให้รีเซ็ตใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค่อยตั้งค่าใหม่อีกรอบค่ะให้เราเข้าไปเช็คข้อมูล Apple ID ของเราที่ appleid.apple.com นะคะเพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของเราที่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่าน หรือว่าจะเป็นบัญชีธนาคารของเรานะคะ ให้ดูว่ามันใช่ข้อมูลของเราหรือไม่ ถ้าไม่ใช่นะคะ ก็ให้รีบแก้ไขนะคะ หรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยค่ะ เพื่อความปลอดภัย และ Apple นะคะยังแนะนำให้เราเปิดการตรวจสอบสิทธิ์ 2 ปัจจัย เวลาที่มีการล็อกอินจาก iPhone เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์เครื่องอื่นเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสผ่าน 6 หลักเพื่อยืนยันตัวตนของเรานั่นเองค่ะหมั่นสังเกตแอปแปลกๆ หรือแอป third party ที่เราไม่ได้เป็นคนโหลดมาใช้เอง หรืออาจจะเป็นแอปเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะนุ้งดีก็แนะนำให้ลบทิ้งไปเลยค่ะ ในอุปกรณ์ที่เป็น iPhone iPad ที่เราได้รับจากองค์กร บริษัท หรือโรงเรียนนะคะ เขาได้ติดตั้งโปรไฟล์ของอุปกรณ์ไว้ ซึ่งหมายถึงว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เหมือนกัน ก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ มาถึงเช็คลิสต์ที่ 2 กันแล้วค่ะ เป็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่เราได้แชร์ไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นการแชร์อัลบั้มรูปภาพ การแชร์กันในครอบครัว หรือว่าการแชร์ปฏิทินค่ะ ให้เราตรวจสอบการแชร์กันในครอบครัวนะคะ ให้ดูสมาชิกภายในครอบครัว แล้วก็ถ้าเราอยากจะลบใครออกจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็สามารถลบได้ หรือถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วอยากออกจากกลุ่มครอบครัวก็กดออกได้เหมือนกันค่ะ การแชร์อัลบั้มรูปภาพก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันค่ะ เพราะรูปภาพเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นกัน เพราะฉะนั้นให้เข้าไปเช็คที่การแชร์อัลบั้มรูปภาพค่ะ ให้ตรวจดูสมาชิก หรือถ้ามีสมาชิกคนไหนที่เราไม่อยากให้เห็นรูปภาพของเราก็ให้กดลบออกจากการเป็นสมาชิกได้เลย หรือเราอาจจะลบรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มแทนนะคะ บางคนนะคะอาจจะกำลังแชร์ปฏิทินกับคนอื่นๆอยู่นะคะ แล้วเราอยากจะยกเลิกการแชร์ปฏิทิน ให้เราเข้าไปยกเลิกสมาชิกที่อยู่ในปฏิทินของเราเอาออกไปเลย หรือว่าให้เราลบปฏิทินทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะ ส่วนใครที่มีแอปเยอะๆอยู่ในโทรศัพท์นะคะ หรืออาจจะเป็นแอป third party ที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วตรงนี้แนะนำให้ลบทิ้งไปเลย เพื่อเป็นการหยุดการแชร์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นค่ะ สำหรับใครที่รู้สึกว่า iPhone ของเราเนี่ยไม่ปลอดภัย เพราะว่าคนอื่นสามารถเข้าถึง iPhone ของเราได้ หรือว่าอาจจะมีคนอื่นมาตั้งค่าเครื่องของเราไว้นะคะนุกนี้แนะนำให้ทำการสำรองข้อมูลนะคะ แล้วกลับไปรีเซ็ตเครื่องกลับไปเป็น factory setting นะคะหรือการตั้งค่าจากโรงงานค่ะ เช็คลิสที่3นะคะเป็นเรื่องของการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเอง ใน iOS 14.0 ขึ้นไป นะคะ Apple เขา ได้ เพิ่ม ฟังก์ชัน ปิด การแชร์ ตำแหน่ง ที่ตั้งจริง ไว้นะคะ เพื่อ เปลี่ยน ไป ใช้ การแชร์ ตำแหน่ง ที่ตั้ง โดย ประมาณ เรื่องนี้ จะ ช่วยให้เวลาที่เราใช้ แอป เนี่ย แอป จะไม่รู้ ตำแหน่งที่ตั้งจริง ของเรา นั่นเอง ค่ะ ในหน้าการตั้งค่า การบริการ ตำแหน่งที่ตั้ง นะคะ เราสามารถเลือก ปิดการบริการ ตำแหน่งที่ตั้งใน แอป บาง แอป ได้ เช่น แอปกล้อง นะคะ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะ หรือถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริง ๆนะคะ เราสามารถเลือกปิดการบริการตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดได้ค่ะในแอปไฟล์ My นะคะก็เป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเราเช่นกัน แต่นุกนิกไม่แนะนำให้ปิดแอปไฟล์ My ไว้นะคะ เพราะเวลาที่ iPhone ของเราสูญหายเนี่ยจะตามหาได้ยากมากเลย แต่สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆ โดนถูกติดตามอยู่นะคะ ก็ให้เข้าไปปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเป็นรายบุคคลที่แอปไฟล์ My เอาค่ะ ยังไม่จบนะคะ นุกนิกยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลใน iPhone ของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะเสริมก็คือ ให้เราอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอค่ะ เพราะทุกๆการอัปเดต iOS เนี่ย Apple เขาได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าช่องโหว่ต่างๆ เพื่อทำให้ iPhone ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ และข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะ ให้เราระวังเรื่องการพิชชิ่งนะคะ หรือว่าการหลอกขอข้อมูลที่อาจจะมาในรูปแบบของอีเมลหรือว่า iMessage SMS ที่มาขอข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะ ก็ให้เราดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมนะคะ ก่อนที่จะกรอกข้อมูลอะไรลงไปค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น 3 เช็คลิสต์และคำแนะนำเพิ่มเติมที่นุกนี้อยากจะให้พวกเราดูไว้นะคะ เอาไว้ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของตัวเองค่ะ สำหรับใครที่ไม่สามารถทำตามได้ทุกข้อนะคะ ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูตามความเหมาะสมได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe ช่อง i m o d Official ไว้ด้วยนะ วันนี้นุนี่ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ